ผมอยากร้องเพลงนี้แล้วก็จริงๆแล้วผมบางทีมันก็มี inner มานะครับ inner กับเพลงที่เราทำนะครับเออผมไม่เรียกว่าอะไรไม่มีโปรโมทอะไรนะครับแต่ว่า อยากจะร้อง แล้วก็ทำคลิปเก็บไว้หมาขี้เรือนะปลายกีตาร์ประมินครับมีเวลาให้ป้าจำกัดนิดนึง h Thank you.